สวัสดีค่ะเก๊นะคะวันนี้นะคะเก๊จะมาสอนทำเค้นมือถืออีกแล้วนะคะ แต่อันนี้จะเป็นสีแดงหน่อยนะคะ อืมย่างมาทุกคนก็ต้องใช้กาว ติดตรงที่ทุกคนอะจะติดนะคะ อืมนะเอากาวแบวนี้ดู สวยเลย นี่นะคะ ไปดูกันเลย นี่นะคะ เอ้ยกาบเพชรเต็มมือเลยเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นอย่างแรกนะคะนี่นี่จะเป็นเครื่องประดับของเก๊ จะใช้เป็นเม็ดสีเขียวก่อน นี่นี่นี่นี่ไม่มีอะไรติดอะนี่มันจะได้ไหมะทุกคนนี่ นะคะทำให้เสร็จเลยนะนี่นะคะ ทุกคนต่อไปเจ๊จะเอาไปสีอะไรดีอะต่อไปจะเอาเป็นสีชมพูนะคะใส่ลงไปเลย นะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เลย ต่อไปนะคะจะเอาเป็นสีฟ้านะคะนะคะทำเลย นี่นะคะก็จะได้เป็นสีฟ้า ต่อไปเก๊จะเอาเป็นสีอะไรดี มันจะเห็นเหรอลูกตั้งแบบนี้ เห็น เพียงเท่านี้นะคะ เราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะบ๊ายบายสอนแล้วนะคะ